ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วข้อทะเลาะถกเถียงกันทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีแต่เฉพาะคนไทยหรือว่าคนเขมรหรือเปล่า จริงๆ เราก็ไม่ใช่นะคะคือเป็นทั้งภูมิภาคนะคะคือโดยเฉพาะอะไรอะประเทศที่เขามีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันนะฮะอย่างเช่นข้อพิพาทที่เป็นเรื่องในเชิงวัฒนธรรมแย่งชิงกันเนี่ยที่เรารู้จักเป็นตัวอย่างที่ที่น่าจะรู้จักก็คือเรื่องของที่อื่นนะคะที่ไม่ใช่อาเซียนก็คือเรื่องของกิมจิใช่ไหมคะ กิมจิเนี่ยเมื่อก่อนคุณคิดว่าเป็นอาหารของญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรเงี้ยนะคะ คนญี่ปุ่นก็จะบอกว่าเป็นของญี่ปุ่น คนเกาหลีก็จะเป็นของบอกว่าของเกาหลีนะคะก็ทะเลาะแย่งชิงกันเเรื่องของวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นการแย่งชิงมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในอาเซียน ที่ไม่ใช่ในเมืองไทยกับกัมพูชาก็มีที่อื่นนะคะอย่างเช่นที่อินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีกรณีที่แย่งชิงมรดกวัฒนธรรมต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นท่ารำที่เขาเรียกว่ารำต่อๆนะคะซึ่ง มันก็เป็นการแสดงในพื้นเมืองในหมู่เกาะนะคะซึ่งมันก็แพร่กระจายกัน แล้วก็มันไปกินเขตแดนของทั้งมาเลและอินโดนีเซีย ก็ทะเลาะกันว่าตกลงเนี่ยใครควรจะเป็นสมบัติของไอ้มรดกวัฒนธรรมอันนี้นะคะ หรือว่าการแสดงที่เรียกว่าการแสดงกลองเก้าใบนะคะก็ ก็ ก็คือมีอยู่ในภูมิภาคของทั้งสองทั้งสองประเทศนะคะก็แย่งกันนะคะหรือนอกเหนือจากการแสดงก็เป็นเรื่องของอาหารนะคะก็คือ ถ้าจะบอกว่าเรามีไหมก็อาจจะมีนะคะไอ้สิ่งที่เรียกว่าเรือนดังก็จะเป็นคล้ายๆ แผนงเนื้อบ้านเราเนี่ยนะคะก็ก็เถียงกันว่าตกลงเป็นของมาเลยต้นฉบับอยู่ที่มาเลยหรือเป็นของคนอินโดนีเซียกันแน่นะคะหรืออวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอย่างเช่นผ้าบาติกผ้าบาติกนี่ถามว่าทางใต้ของเรามีไหมก็มีนะคะแต่ว่าโอเคเราไม่ได้ไปแย่งชิงกับเขาด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นของเราหรือเปล่าอะไรนะคะก็คืออการพิมพ์ผ้าบาติกอินโดกับ มาเลเซียเขาก็ทะเลาะกันนะฮะหรือตัวหนังตะลุงที่เขาเรียกว่าวายยังนะฮะทีนี้อาละสิคือถ้าหนังตะลุงเนี่ยเราก็เริ่มนึกว่าเอ้ยเราก็มีหนังใหญ่นะแล้วอนี้เป็นของเราด้วยหรือเปล่าเราต้องไปแย่งกับเขาหรือเปล่าคือเอาเข้าจริงๆแล้ววัฒนธรรมมันก็สามารถที่จะมีรากร่วมใช่ไหมคะแล้วมันก็การแสดงที่เรียกว่าการแสดงหุ่นหุ่นเชิดหุ่นเงาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ที่เมืองที่ที่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะภูมิภาคอื่นอย่างเช่น ที่จีนก็มีที่อินเดียก็มีหรือว่า ในในอาเซียนเองนอกจากในอินโดนีเซียกับมาเลเซีย มีที่อื่นไหม ที่เมืองไทยเราก็มีใช่ไหมคะที่เวียดนามก็มีที่พม่าก็มี อันนี้เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมหรือเปล่าแทนที่จะต้องมาแย่งกันว่าเป็นของใครนะคะมันควรจะช่วยกันดูแลรักษาใช่ไหมคะหรือตัวอย่างอีกอันนึงที่เราจะนึกออกก็คือตัวเครื่องดนตรีที่เรียกว่าอังกะลุงทีนี้อังกะลุงเนี่ยมันก็ถามว่าคนไทยเล่นไหมก็เล่นใช่ไหมคะ แต่ถามว่าโชคดีที่เรารู้สึกว่า มันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เรารับมาจากทางมาเลอินโดนีเซีย แต่มาเลอินโดนีเซียเนี่ยเขาแย่งกันนะคะว่าเอ้ยฉันเป็นต้นกำเนิดหรือว่าเป็นของเธออะไรเงี้ยนะคะหรือศิลปะหัตถกรรมที่เรียกว่ากริดนะคะก็คือการทำกริดทีนี้ไอ้การแพร่หลายของกรีดเนี่ยมันก็มาทางใต้ของเราด้วยใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อบาดหมางว่า พอเราอยากจะร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เรายังติดอยู่กับสำนึกที่เรียกว่าความเป็นชาติ คืออันนี้คือชาติฉันอันนี้คือชาติเธอ เพราะฉะนั้นมันไม่เอื้อที่เราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นประชาคมที่มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้ใช่ไหมคะทีนี้ในแง่มุมที่อาจารย์พูด เน้นในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของในเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์และภูมิปัญญาสิ่งที่อยากจะทำให้เห็นในหัวข้อนี้ก็คือว่าอยากจะแสดงให้เห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลบเอาเรื่องของรัฐชาติ ความเป็นชาติออกไปเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยมันมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านประสบการณ์ร่วมกันมาอย่างไรบ้างนะคะเรามีการรับรากร่วมวัฒนธรรม ร่วมกันมาอย่างไรบ้าง ซึ่งอพอรับมาแล้วเนี่ยมันก็มาแตกแขนงเป็นของแต่ละชาติ แม้ว่าจะแตกแขนงไปแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีพื้นฐานมันมันยังมีบางอย่างที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะให้ศึกษาในหัวข้อนี้นะคะ ซึ่งก็จะเป็นทั้งการอ่านเนื้อหา บวกกับการชมวิดีทัศน์ที่จะขยายความไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอ่านในเนื้อหาเนี่ยมันปรากฏเป็นภาพจริง ๆได้อย่างไรนะคะ อย่างเช่นเรื่องของเขาพระวิหารที่เราพูดไปเรื่องของศาสนสถานเนี่ยนะคะในอาเซียนเนี่ยแม้ว่ามันจะดูว่ามีศาสนาที่หลากหลายนะคะมีทั้งพุทธมีทั้งคริสต์มีทั้งอิสลาม แต่เอาเข้าจริงแล้วในแต่ละประเทศที่แม้ว่าจะเป็นประเทศอิสลามเองเนี่ยก็มีศาสนสถานที่เป็นของพุทธหรือว่าเป็นของฮินดูเหมือนเหมือนกับที่ดินแดนในประเทศอาเซียนอื่น ๆ มีเช่นเดียวกัน อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในวิดิทัศน์นะคะหรือประวัติศาสตร์ที่พูดถึงประสบการณ์ร่วมกันอย่างเช่นคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีประสบการณ์ร่วมกันที่เรียกว่า เราจะต้องเรียกร้องเอกราชคือต่อสู้กับจักรวรรดินิยมตะวันตก อันนี้คือสิ่งที่เรามีร่วมกัน เราได้ตระหนักหรือเปล่าว่า นอกจากเราจะต้องสู้กันเองเนี่ยนะคะเราเคยที่จะต้องเจอประสบการณ์การสู้กับการเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตกร่วมกันด้วยนะคะรวมทั้งสิ่งที่จะให้ดูเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นถึงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ที่มันดำรงอยู่ในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะด้วยความหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นและสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันได้จริงๆนะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เราลองมามองดูซิว่าแล้วตัวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่กำลังจะเข้ามาหาเราหมายถึงว่ากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย มันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและวัฒนธรรมอะไรเออมันใช่หรือเปล่าที่มันจะทำให้วัฒนธรรมของเราหรือวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันสูญหายไป ซึ่งในเนื้อหาจะบอกนะคะว่าจริงๆไม่ใช่อันนี้เราจะได้ศึกษากันนะคะว่าจริงๆแล้วในตัวประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยยังพูดถึงการอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละชาติเอาไว้ด้วย พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ที่จะทำให้ทุกชาติในอาเซียนเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันร่วมกันนะคะ อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมของหัวข้อนี้นะคะ ส่วนสุดท้ายก็จะจบกันที่การทบทวนด้วยใบงานเช่นเดิมนะคะ